ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนกิจกรรมเวิร์กช็อปยัง Makers Contest การประกวดโครงการ็น j o y Science ยัง Makers Contest ปีนี้จะเป็นปีที่ 2 แล้วครับ โดยน้องๆเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 60 ทีม ก็ได้มาเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ และพบปะกับพี่ๆ Maker เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในรอบถัดไปครับ สวทชจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการนำเสนอผลงาน หรือพิชชิ่งให้แก่นักเรียนนักศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในการประกวดโครงการ Enjoy Science Young Makers Contest ปี 2 หัวข้อ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจังหวัดปทุมธานี ในกิจกรรมนี้ น้องๆได้รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ Smart Pitching for Business โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร และการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียม ียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในรอบพิชชิ่ง และนอกจากนี้ผู้เข้าประกวดทั้ง 60 ทีม ยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมผลงานของพี่ๆเมกเกอร์ ที่จะมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์แก่น้องๆ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงรางวัล ทุนการศึกษา และทริปร่วมงานเมกเกอร์แฟร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโครงการโดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกับ สวทช และหน่วยงานพันธมิตร ฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000